ในกรณีที่ต้องการแทรก รูปทรง กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ ก็สามารถใช้เครื่องมือในการวาดภาพได้โดยคลิกคำสั่ง insert เลือก drawing new ก็จะปรากฏพื้นที่สำหรับวาดภาพ โดยเราสามารถเลือกแทรกเส้น หรือรูปทรง โดยคลิกปุ่มไอคอน line หรือ shape ซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมีหลากหลายรูปแบบ คลิกเลือกแบบรูปทรง แล้วคลิกลากเพื่อวาดรูปทรงลงบนพื้นที่ทำงาน เราสามารถคลิกค้างบนรูปทรงแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง คลิกค้างปุ่มบนขอบของรูปทรงลากเพื่อปรับขนาดรูปทรงได้นะคะ สามารถจัดรูปแบบรูปทรงได้ที่เครื่องมือในการจัดการรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีรูปทรง ใส่สีเส้นขอบรูปทรง ขนาดเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ สามารถใส่ข้อความในรูปทรงได้ โดยคลิกที่รูปทรง แล้วพิมพ์ข้อความ แล้วก็สามารถจัดรูปแบบของข้อความได้ โดยเลือกข้อความ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ทำอักษรตัวหนา ตัวเอียง ทำเส้นใต้ ใส่สีตัวอักษร สีทาบอักษรหรือไฮไลท์ รวมทั้งการจัดรูปแบบย่อหน้า ทั้งการจัดการวางแนวข้อความในแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือจะเป็นการจัดรูปแบบย่อหน้าอื่น ๆก็ได้นะคะสำหรับการใส่ข้อความในส่วนของการวาดภาพ อาจจะใช้วิธีการใส่ข้อความโดยการแทรกกล่องข้อความ โดยคลิกที่ไอคอน text box คลิกลากเพื่อวาดกล่องข้อความลงบนพื้นที่ทำงาน แล้วพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ แล้วก็สามารถจัดรูปแบบของข้อความในกล่องข้อความได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษร ปรับขนาดอักษรทำตัวอักษรตัวหนา ตัวเอียง ทำเส้นใต้ ใส่สีตัวอักษร สีทาบอักษรหรือไฮไลท์ รวมทั้งการจัดรูปแบบย่อหน้าอื่น ๆ สามารถแทรกรูปภาพโดยคลิกที่ไอคอน Image ซึ่งก็สามารถแทรกจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้เหมือนกับการแทรกรูปภาพในเอกสารปกติ เช่น คลิกที่ Shoot an image to upload เพื่อเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ หรือเลือกรูปภาพใน Google Drive ภาพที่เลือกก็จะมาปรากฏบนพื้นที่วาดภาพ ซึ่งก็สามารถคลิกค้างบนภาพแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของภาพได้ ลิกค้างปุ่มบนขอบของภาพลากเพื่อปรับขนาดของภาพ สามารถแทรกอักษรศิลป์โดยไปที่คำสั่ง Action เลือก WordArt ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสร้างอักษรศิลป์ แล้ว Enter สามารถคลิกค้างบนอักษรศิลป์แล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง คลิกค้างปุ่มบนขอบของอักษรศิลป์ลากเพื่อปรับขนาดอักษรศิลป์ได้ หมุนภาพได้ สามารถจัดรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นการลงสีตัวอักษรศิลป์ จัดการกับเส้นขอบ ทั้งสี ขนาด รูปแบบเส้นขอบ สามารถเปลี่ยนแบบอักษร ทำอักษรตัวหนาและตัวเอียงได้ เมื่อทำการวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม Save and Close ซึ่งก็จะเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ใส่ในพื้นที่วาดภาพ จะถูกจัดเป็นกลุ่มเดียวกัน และหากต้องการแก้ไข ก็ให้คลิกที่ภาพวาด แล้วเลือก Edit ก็จะเข้าไปแก้ไขในส่วนต่างๆ ของภาพวาดได้นะคะ ซึ่งการวาดภาพใน Google Docs มักจะใช้ในการวาดแผนผัง โครงสร้างองค์กร ผังโปรเซสการทำงาน หรืออาจจะใช้ตกแต่งเอกสารก็ได้นะคะ